ในส่วนต่อไปที่คุยกันคือการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งรับและการลบของสุริพระเรศวรในคราวศึกครั้งสำคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย และอยู่ในความทรงจำของผู้คนก็คือศึกที่เรียกว่าศึกยุทธาธีแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย การเดินทางของสมเด็จพระนเรศวรที่เกี่ยวข้องกับศึกยุทธถีนี้ ในความเป็นจริงแล้วต้องเริ่มว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญตั้งแต่เมื่อสร้างเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลกที่รวมรวมกำลังไพ่พลต่างๆ จนมาเป็นอุปราชอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา ได้จัดการกับกองทัพนันทบุเรงอย่างเรียบร้อยโดยภายใต้กลยุทธ์ การศึกที่เรียกว่าการซุ่มโจมตี การประทะฝ่ายนอกการประทะฝ่ายในการหลอกให้ ศัตรูเข้ามาอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม และเมื่อหลังปีพศ2330 เหตุการณ์บ้านเมืองภายในกรุงศรีอยา เริ่มกวากบความสงบสุข สงครามกองทัพนันทบุรีได้กลับไปแล้ว ช่วง3-4ปีนี้เอง ถือว่าช่วงเวลาของการสงบสุขของกรุงศรีอยา แต่เหตุภายในกรุงศรีอยาเอง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ก็คือ การสวรรคตของพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า พระราชบิดา ทำให้สมเด็จพระเเรศวรทรงวางแผน ในการเปลี่ยนรูปแบบทางการรบเนื่องจากพระองค์เสด็จขึ้นเป็นจอมทัพเป็นมหากษัตริย์องค์ใหม่สืบต่อจากพระราชบิดา ดังนั้นรูปแบบการรบหรือยุทธวิธีการรบที่สำคัญในคราวเวลานี้มันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลสิ่งแรกคือหนึ่ง กองทัพของพม่าเองของกองทัพบุเรเองเมื่อสบความพ่ายแพ้ต่อสมเด็จพระเรศวรในคราวศึกครั้งสำคัญทำให้กองกำลังมอญกองกำลังยักษ์ไข่กองกำลังไทยใหญ่ต่างๆ เริ่มไม่สวายพักต่อนันทบุเรง ข่ายเดียวกันสวนประเทศสวนเองก็ได้พันธมิตรเครือข่ายจากชาวมอญ ชาวไทยใหญ่ ชายยักษ์ไข่ต่างๆ แล้วก็กลุ่มชนกะเหรี่ยงต่างๆ เข้าเป็นพรรคพวก เริ่มมีสวายพักต่อพระองค์ กองกำลังหรือการเดินทัพของพระองค์ได้เปลี่ยนรูปแบบ การลบที่อาศัยพันธมิตรมากขึ้น ตรงนี้เอง สถานการณ์การเมืองค่อยๆครุกลุ่นทางหงสาวดีเองก็ทราบข่าวถึงความเข้มแข็งของพระนเรศวรที่เพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระนเรศวรเอง ก็วางแผนในการจัดการการเมืองภายในการสร้างพันธมิตร สร้างเครือข่ายทางการลบไว้อย่างพอสมควร ดังนั้น นันทบุเรงจึงสั่งให้มหาอุปราชเตรียมคนเกือบ2 0 0 0 0คนยกทัพเข้ามาทางเดิมคือด่านเจดีสามองค์โดยมีกองกำลังพระสิมเข้ามาร่วมรบเหตุการณ์ครั้งนี้มีความน่าสนใจมากว่ากองกำลัง2 0 0แสนกว่าคนพอเข้าเข้ามาแล้ว สมเด็จพระเรสวนใช้ยุทธวิธีเดิมที่เป็นการตั้งรับโดยเอากองกำลังของกรุงศรีอยาออกจาก กรุงศรียามาต้านทัพอยู่ที่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนจะซ้ำรอยกับเส้นทางการลบสมัยพระสิมมากมายนัก โดยจะเห็นชี้เห็นว่าเมื่อกองทัพออกจากด่านตีสามองค์แล้ว เข้ามาทางไซโยกลงมาจนถึงพนมทวนกาญจนบุรี กองทัพของพระเดชพระเดชสวนก็ยกทัพจากอุทยา มาที่สุพรรณบุรี มารอดักทัพอยู่ที่บริเวณหนองสาหร่าย ช่วงเวลาตรงนี้เองเป็นการขับไล่กองทัพ เหตุการณ์คล้ายคล้ายเดิมคือกองทัพหน้าสมเด็จพระนเรศวรก็ปะทะกับกองกำลังของพระสิมแล้วก็ดันพระสิมเข้าไปอยู่ในเขตกาญจนบุรี แต่เหตุการณ์ที่เป็นบันทึกของหลักฐานพม่าบอกเลยว่าครั้งนี้เอง สมเด็จพระนเรศวรฝ่าเอากองกำลังพระสิมหรือกองกำลังหน้าทะลุเข้าไปถึงกองกำลังหลวงของพระมหาอุปราช กองกำลังหลวงนี่เอง จึงนำไปสู่กระบวนการของการเกิดภาพความทรงจำว่าพระองค์บุกไปถึง ตัวองค์อุปหาอุปราชการลบครั้งนี้เอง จึงเป็นเรื่องเล่าถึงความสำคัญของความเชี่ยวชาญและความชันฉลาดในการใช้ชัยภูมิในการลบ 2. พื้นที่ตั้งรับของกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนรูปแบบอย่างมหาศาลโดยใช้พื้นที่รายรอบ โดยกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่พื้นที่ในการรับศึกอีกต่อไป แต่สนามและพื้นที่การลบจึงเป็นที่ราบลุ่มสุพรรณบุรีลอยต่อกับการจนบุรี ช่วงเวลานี้เอง การตั้งทัพที่สุพรรณบุรี จึงจะเป็นเสมือนการลบที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวร การเดินทัพของพระมหาอุปราชในครั้งนี้เองมันส่งผลต่อกระบวนการลบที่สำคัญคือ ทำให้กองกำลังของไทยสามารถบุกเข้าไปถึงกองกำลังฝ่ายหน้าและกองทัพหลวงของพระมหาอุปราชถึงมีกองกำลังไพ่พลถึง2 0 0 0 0นคน แต่สถานการณ์ขณะนี้กองกำลังไพ่พลของพระองค์ เป็นกองกำลังไพ่พลที่มีความชรากองกำลังของคนกลุ่มเก่าๆซึ่ง ใช้ยุทธวิธีการลบแบบเดิมๆเมื่อเจอยุทธวิธีการลบของการตั้งรับแบบนี้เอง จึงเกิดกระบวนการพ่ายแพ้อยู่เสมอ แล้วพระเรสวนก็บุกเข้าไปจับตัว เกือบจะจับตัว พระมหาบุราชได้ พระมหาบุราชก็เลยหนีทับกลับเลิกทับกลับไป ครั้งนี้เองเมื่อพระองค์กลับไปแล้วนันทบุเรงรู้สึกเป็นความไม่พอใจอย่างมาก ที่พระมหาบุราชไม่สามารถแสดงตัวหรือแสดงให้คนเห็นได้ว่ามีความพร้อมที่จะกลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ พระองค์ บริพาทแล้วก็บ่นกับขุนนางทั่วทุกคนว่าทำไมถึงไม่สามารถจัดการกับกษัตริย์หนุ่ม อย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรได้ เราเตรียมทัพไปครั้งละสองแสนสองแสนทุกครั้ง แต่ทำไมกองทัพเราถึงพ่ายแพ้กลยุทธ์ ยุทธวิธีการลบของพระนเรศวรเป็นใหญ่มาก อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระนเรศวรมีอำนาจ และมีความสามารถทางการลบเป็นเรื่องกลยุทธ์กำลังคน หรือเรื่องของชัยภูมิที่เหมาะสม มีขุนนางต่างๆ พยายามถกเถียงกันเล่าว่าสาเหตุที่1กระบวนการลบหรือวิธีการลบของพระนเรศวนใช้กระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อน คือใช้กำลังกองทัพแบบใหม่ ที่ยกมาจากกรุงศรีอยามารอรับอยู่ที่สุพรรณบุรีพอเราเหนื่อยล้าจากการข้ามเทือกเขาตะนาวสีเข้ามายังลุ่มแม่น้ำไซโยก ด่านเจดีสามองค์มาถึงกาญจนบุรีก็เจอปะทะกับกองทัพไทยที่สุพรรณบุรีที่ตั้งทัพไว้อย่างมั่นคงแล้ว ไม่สามารถก้ามข้ามแม่น้ำสุพรรณบุรีได้พ่ายแพ้หลายครั้งหลายครา จนไม่สามารถเข้าไปยึดพื้นที่ตอนในเช่นอ่างทองหรือสิงห์บุรีได้ นี่ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 กำลังใจและวิธีการการบุกการลบเองของพระเยสวนพระเยสวนเป็นคนที่ลุกขึ้นไปลบเอง เป็นแม่ทัพต่อสู้ทั้งบนหลังช้างหลังม้า ทุกอย่างด้วยตัวพระองค์เองทำให้เป็นที่เกรงกลัว แล้วก็เป็นผู้นำขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเหตุการณ์ การฆ่าเจ้าพญากำแพงเพชร ในครั้งที่ผ่านมา หรือมีการใครที่ไม่เข้าร่วมสงคราม และมีปัญหาพระองค์ก็จัดการอย่างเด็ดขาด จนเล่าลือไปทั่วพงเป็นพญาไฟ หรือราชาแห่งไฟ ผู้มีอำนาจบารมีมาก ทำให้ขุนนางเหล่านี้เริ่มกลัวที่จะไม่เข้าร่วมสงคราม จึงเกิดความรู้สึกว่าถ้าลบให้ตายในสนามรบดีกว่ามาตายเพราะ หนีกลับเข้าเมือง ประชาชนทั้งหมดเริ่มมีขวัญกำลังใจกองกำลังประชาชนต่างๆ มีความชัดเจนขึ้น และที่สำคัญที่พม่าวิเคราะห์ไว้เลย ก็คือการตั้งกองกำลังที่เป็นกองกำลังซุ่มโจมตี กองกำลังวัยรุ่นที่สามารถลบทับจับศึก แล้วก็ใช้ขบวนเรือเร็ว กระบวนการทัพของประเทศสวนก็เปลี่ยนใหม่ใช้เรือเร็ว ใช้เรือที่ลักษณะของบรรจุปืน แล้วก็บรรจุอาวุธใหญ่ได้ซึ่งไม่ใช่การลบทางบกแบบแบบดั้งเดิม กระบวนการที่เปลี่ยนไปหมดเหล่านี้เองทำให้ นันทบุเรงถามว่าแล้วใครที่จะชนะพระนเรศวรได้ ใครที่จะไปร่วมลบได้ พระมหาปุราชก็บอกว่าไม่สบายเช็คแล้ว มีพระเคราะห์ไม่ไม่ควรที่จะออกรบ ทำให้นันทบุเรงพูดกับหมู่ประชาราษแล้วก็หมู่ข้าชบริพันธ์ต่าง ๆ ว่าเสียใจว่าพระองค์ซึ่งแตกต่างจากพระมหาธรรมราชามาก มีลูกลูกก็ไม่สามารถช่วยลบได้ ไม่สามารถออกลบได้ แล้วก็รู้สึกเสียขวัญและกำลังใจ ตรงนี้เองทำให้พระมหาธรรมราชา มีชัยชนะเหนือพระองค์ หรือเก่งกว่าพระองค์สมเด็จพระเรศวนเป็นตัวแทนของมหาธรรมราชาที่ยกทัพมาลบและเหตุนี้เองทำให้นันทบุเรงรู้สึกว่าพระองค์ไม่มีทางเทียบเท่าพระราชบิดาคือบุเรงนองได้ หรือจะกล่าวว่าตัวเองเป็นผู้ชนะสิบทิศแบบพระบิดาไม่ได้ สาเหตุนี้เองส่งผลทำให้พระมหาปุราชต้องยกทัพเข้ามาช่วยลบอีกครั้งหนึ่งการยกทัพครั้งนี้เอง พระมหาปราชรู้สึกและตัวพระองค์แล้วว่าพระองค์ไม่พร้อม แต่ต้องออกมาเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและรักษาพระราชอำนาจก่อนที่ถูกพระราชบิดาผู้ทำให้เสียขวัญและกำลังใจ การออกมาครั้งนี้กองทัพพม่าเองก็มีการจัดทัพที่ไม่เคยเหมือนเดิม เดิมคือใช้กองกำลังชาวมอญชาวยักษ์ไข่ ชาวไทยใหญ่ แต่การลบครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เพราะกองกำลังมี 3 กองกำลัง กองกำลังที่ 1 นำโดยมหาอุปราชนำคนมาทันที 2 0 0 0 0 0 คนเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ กองกำลังที่2และ 3 เข้ามาทางด่านแม่ละเมาจังหวัดตาก และเป็นกองกำลังของพญาแปรและพญาตองอู ซึ่งเป็นอาณาเขตเป็นอาณาจักรที่อยู่ไกลตอนลึกเข้าไป ช่วงเวลานี้เองเห็นได้ว่ากองกำลังของพม่าเปลี่ยน จากกองกำลังมอญกลายเป็นกองกำลังของกลุ่มเมืองตองอู และกลุ่มเมืองแปร ซึ่งเป็นกลุ่มพม่าแท้ที่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งไม่ใช่กองกำลังของประเทศสลาดอีกต่อไปแล้ว กองกำลังหลักเหล่านี้ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาพร้อม ๆ กัน ยุทธวิธีที่พระเยสวนทรงเห็นว่า การที่จะแก้ปัญหาทางการลบและการเมืองต่างๆ เหล่านี้ คือ 1. ต้องกำจัดหรือเคลียร์กองกำลังของพระมหาอุปราชให้ได้ก่อน เพราะถ้าพระมหาอุปราชมาร่วมมือกับกองกำลังของตองอู และกองกำลังของพระเจ้าแปรจะเกิดวิกฤตอย่างมหาศาลดังนั้นพระนเรศวรจึงวางแนวคิดที่จะแก้ปัญหาทางการลบโดยการกำจัดและก็จัดการกับกองกำลังที่เรียกว่ากองกำลังของมหาอุปราชที่มาทางการจนบุรีก่อน